สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกออนไลน์วิดีโอนะคะในโปรแกรม Microsoft Word เวอร์ชันใหม่นะคะ เราสามารถนำวิดีโอในระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้งานได้ ซึ่งสามารถทำงานได้ดังนี้นะคะ 1. นะคะคลิกที่แท็บ Insert นะคะ แล้วคลิกเลือกคำสั่งออนไลน์วิดีโอนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็จะแสดงบานหน้าต่าง Insert Video ขึ้นมานะคะ แล้วมีช่องเสิร์ช3ส่วนนะคะก็คือ Bring Video Search นะคะ YouTube นะคะ แล้วก็ Form a Video Embed Code นะคะ 3 ค่ะเราคลิกที่ช่องเซิร์ชนะคะเพื่อเพิ่มชื่อวิดีโอลงไปนะคะ หลังจากนั้นนะคะคลิกปุ่มเซิร์ชค่ะ 4. นะคะคลิกเลือกไฟล์วิดีโอที่เราต้องการนะคะ แล้วคลิกปุ่ม insert นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือเป็นวิดีโอออนไลน์นะคะ ซึ่งปรากฏผลลัพธ์ดังภาพนี้ค่ะ เราสามารถคลิกเล่นได้บนหน้าที่เราแทรกมาเลยนะคะ นี่คือการแทรกออนไลน์วิดีโอค่ะ